มาวิธีการที่3นะคะยังเป็นการทดสอบสมมติฐานอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการ เป็นวิธีการที่เรียกว่า pair sample t test นะ pair sample t test จะถูกใช้เมื่อไหร่ เทคนิคนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อสมมติฐานมีเจตนาต้องการเปรียบเทียบ โดยใช้ตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว ที่สำคัญก็คือตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวนี้ค่ะ เกิดมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน หรือจะเรียกว่าเป็นตัวแปร 2 ตัวที่เกิดเป็นคู่ข้อมูลกันเกิดขึ้น นะ เช่น เราเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ร้านวัสันเราสอบถามลูกค้าในร้านวัสันเกี่ยวกับความพึงพอใจใน 2 ด้าน ก็คือพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ กับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แล้วอยากจะรู้ว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ กับความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไรนะคะหรือกรณีที่เราสอนนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งมีนักศึกษาจำนวน 30 คนหรือจะ 40 คนก็แล้วกันนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะเรียน 2 วิชาสมมติเป็นวิชาสิติกับวิชาคณิตศาสตร์นักศึกษาสอบเสร็จแล้วนักศึกษากลุ่มเดิม สอบวิชาสิติครั้งหนึ่งแล้วก็สอบวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราต้องการดูว่าผลการสอบเฉลี่ย ของนักศึกษาระหว่างวิชาสถิติกับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ อย่างนี้เราก็จะเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า pair samples t test นะคะซึ่งการใช้คำสั่งในโปรแกรม PSPP ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคลิก analyze แล้วก็ compare mean แล้วก็ใช้คำสั่ง pair sample t test นะคะกรณีนี้จะยกตัวอย่าง ลูกค้าร้านวัสันนะคะไปดูข้อมูลด้วยกันค่ะ ความพึงพอใจของลูกค้าในร้านวัสันที่มีต่อผลิตภัณฑ์กับการบริการ เป็นตัวแปร 2 ตัวนะคะเป็นตัวแปร 2 ตัว ที่เกิดขึ้นมา เป็น 2 ตัวใดๆนะคะเป็น 2 ค่าใดๆ ที่เกิดมาจากผู้ให้ข้อมูลคนเดียวกันเคสที่ 1 ให้ข้อมูลออกมา คู่หนึ่งก็คือคู่ที่เป็น Product กับ Service คนที่2ก็ให้ข้อมูลออกมาอีกคู่หนึ่งอย่างนี้ อย่างนี้ค่ะ ที่เรียกว่า pair data นะคะเอาละทำการเปรียบเทียบกันนะคะ คลิก analyze compare mean แล้วก็เลือก pair sample t test นะคะ หลังจากนั้นเราก็คลิกเลือกตัวแปรคู่นี้นะคะ เข้าไปทำการเปรียบเทียบนะคะทำการเปรียบเทียบอึ๊บนะคะ เรียบร้อย Product 1 กับ Service นะคะ อันนี้เกินมาเอาออกก่อนเอาละค่ะคู่ที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจต่อ Product กับความพึงพอใจต่อ Service นะคะแล้วคลิกโอเคแค่นี้เองนะคะผลลัพธ์หรือว่า Output เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ค่ะได้มานะคะ Output ก็บอกเราค่อย ๆ อ่านนะคะไม่มีอะไรยาก ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของผู้ให้ข้อมูล 44 คนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 ส่วนการให้บริการเฉลี่ยได้ 3.57 นะคะแล้วก็มีค่า SD 1.07 กับ 1.05 ตามลำดับ ซึ่งผลของค่าเฉลี่ย 2 ค่านี้ ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว่าแตกต่างกันหรือไม่นั้นเรามาดูที่ตัวสถิติ T test นะคะผลปรากฏว่าตัวสถิติ T เข้าใกล้ศูนย์นะคะ ได้ 0.89 และก็มีค่าซิกจุด379 ค่าซิกจุด379ซิกก็คือ p value นะคะ ในกรณีนี้มีค่ามากกว่าจุด05 ซึ่งเป็นระดับในย่าสำคัญทางสถิติ อย่างเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถสรุปได้ว่าสมมติฐานว่างเป็นจริง หรือผลการยอมผลสรุปก็คือยอมรับสมมติฐานว่าง สมมติฐานว่างเป็นจริง นั่นก็หมายความว่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ กับความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันนั่นเองนะคะทั้งๆทที่เราเห็นนะคะว่าค่าเฉลี่ย3.80กับ3.57เนี่ยมันเป็นมันเป็นการแตกต่างกันนะคะแต่ในความหมายนี้ก็คือว่ามันแตกต่างกันในทางแรนดอมนะคะแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจนนะคะเราก็เลยบอกว่ามันไม่แตกต่างกัน